ตอนมาตรฐานไทยแก็บส่งเสริมผู้ค้าทุเรียนไทย โอ้ยช่วงเนี้ยจะหมดหน้าทุเรียนแล้วอไค่ะยังกินไม่ทันจุใจเลยอะโอ้โห นี่พี่เห็นเรากินทุเรียนทุกวันเลยนะครับ นี่ยังไม่หนำใจอีกเหรอเนี่ย ก็มันของโปรดนี่คะไม่อยากจะคุยนะ แค่หลับตาคลำเปลือกับเป็ด ก็รู้แล้วว่าเป็นทุเรียนพันธุ์อะไร เชื่อแล้วว่าแฟนพันธุ์แท้ตัวจริงนะครับแต่รู้ไหมครับนอกจากทุเรียนนะครับผลไม้ของไทยนะ ไม่ได้เป็นที่นิยมแค่ในประเทศนะครับแต่สามารถส่งออกได้มูลค่ามหาศาลด้วยนะ น่าดีใจจริงๆ ค่ะ เอ แต่ทำยังไงล่ะคะ ให้ต่างชาติเนี่ยยอมรับในคุณภาพของผลไม้ไทย อ่าวันนี้พี่จะแนะนำมาตรฐานตัวหนึ่งครับ ชื่อว่าไทยแกลนะครับ จะช่วยสร้างความมั่นใจแก่ผู้บริโภคทั้งในด้านคุณภาพและก็ความปลอดภัยของสินค้าครับ i t a ทสวทช จัดอบรมการทำมาตรฐานไพมารีไทยแกบและไทยแกบให้แก่กลุ่มเกษตรกร และผู้ประกอบการ SME ด้านผักและผลไม้ในภาคตะวันออก ณจังหวัดจันทบุรี เพื่อสร้างระบบการผลิตผลไม้ที่ปลอดภัยและขยายตลาดได้กว้างขึ้น โดยได้จัดทีมผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าอบรมให้ความรู้และให้คำปรึกษา แก่ผู้ประกอบการถึงมาตรฐานไทยแกบที่มีข้อกำหนด 17 ข้อใหญ่ 167 ข้อย่อย ซึ่งมีความละเอียดของข้อกำหนดตลอดห่วงโซ่การผลิต พร้อมกันนี้ยังได้ลงพื้นที่ศึกษาดูงานในแปลงทุเรียนพันหมอนทองขนาด 8 ไร่ เพื่อประเมินและศึกษาความเสี่ยงของแปลงรวมถึงให้คำแนะนำข้อปรับปรุงแก้ไขแก่ผู้ประกอบการ เพื่อเตรียมความพร้อมต่อการยื่นขอมาตรฐานไทยแก็บต่อไป ปัจจุบันมีผู้ประกอบการจำนวน 26 รายที่เข้าร่วมโครงการ และผ่านการรับรองมาตรฐานไทยแก็บแล้วค่ะ ว้าวว้าวว้าว ยอดเยี่ยมไปเลยค่ะ ต่อไปนี้เราก็จะมีมาตรฐานไทยแก็บมาช่วยยกระดับผลไม้ไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ใช่แล้วครับ ตามข้อกำหนดของไทยแก็บจะเริ่มดูตั้งแต่กระบวนการปลูกการใช้สารเคมี การจัดเก็บ การบรรจุรวมไปถึงการขนส่ง เพื่อให้สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ครับ อือหือเป ปังทุกขั้นตอนแบบนี้ไว้ใจได้ในคุณภาพและความปลอดภัยค่ะ ครับและผู้ประกอบการสามารถนำเครื่องหมายไทยแก็บที่มี QR code ไปติดบนฉลากของสินค้าไม่ว่าจะเป็นผักหรือผลไม้ QR code นี้จะเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบติดตามพื้นที่การผลิต โดยการปรับปรุงข้อมูลร่วมกับแผนที่ดิจิทัล แบบออนไลน์ให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลาครับ โอ้โหทันสมัยสุดๆไปเลย สมกับเป็นยุคประเทศไทย 4.0 ใช่แล้ว